การจำลองสนามพลังและการชน ในโปรแกรม Blender มีการจัดทำระบบจำลองแรงแบบสนามพลัง และระบบจำลองการชนไว้ หลังจากที่ได้ทดสอบระบบพาร์ติเคิลเบื้องต้นไปแล้ว เรายังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุในรูปแบบของสนามพลัง และการตรวจจับการชนได้ สนามพลัง จะเป็นการควบคุมอนุภาคต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอในรูปแบบของพลังงาน เช่น พลังลมพลังแม่เหล็ก แรงดึงดูดต่างๆ และเรายังสามารถกำหนดวัตถุที่ทำให้อนุภาคนั้นเกิดการชนได้ การควบคุมสนามพลังต่างๆ จะอยู่ในหน้าต่างฟิสิกส์ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ สุดของหน้าต่าง มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกบอล คล้ายๆกับลูกบอลกำลังเด้ง เมื่อเราต้องการจะกำหนดรูปแบบฟิสิกส์แบบใดก็ตาม ให้เราคลิกที่รูปแบบนั้น โดยสามารถทดสอบและฝึกปฏิบัติได้ดังนี้ ให้เราสร้างพาร์ติเคิลอย่างง่ายๆ โดยการเปิดโปรแกรม Blender ลบวัตถุคิวบ์ทิ้งไปก่อน และเพิ่มวัตถุเพลนลงไป โดยการกดชิป A Mesh Plane ทำการขยายให้ได้ขนาดตามเหมาะสม จากนั้นให้เราเลือกไปที่ช่อง Particle Property จากด้านหน้าต่างด้านขวา และให้คลิกเลือก New ให้เลือกระบบฟิสิกส์เป็นนิวโทเนียนง่าย ๆ นะครับ อาจจะขยับสักนิดนึง แล้วให้กด Play เพื่อทดสอบ Particle ดู ก็จะเห็นว่ามีตัวพาร์ติเคิลตกลงมาตามปกติ ให้เราเพิ่มรูปแบบสนามพลังนะครับ แบบพลังงานลม โดยให้เรากด Shift A ไปที่ Force Field แล้วก็ไปที่คำว่า Win ก็จะปรากฏว่าหน้าจอโปรแกรมจะมีรูปวงกลมสีส้ม ซ้อนๆกันอยู่ครับในลักษณะของรูปแบบท่อ แล้วก็จัดเรียงกันในแนวแกน Z หากเราเพิ่มค่าความแรงหรือ strength ของลม ก็จะทำให้ตัววงกลมเนี่ยยืดสูงขึ้นนะครับ ให้ลองปรับค่าดูแล้วก็กด play กด play ดูนะครับ จะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น สังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของสนามพลังเนี่ยก็จะมีลูกศรสีส้มกำหนดอยู่ ให้เราขยับนะครับ ลูกศรสีส้ม ให้ชี้ไปทาง particle แบบนี้นะครับ ลองทดสอบดูอีกครั้ง จะเห็นว่าพาร์ติเคิลก็จะถูกสนามพลังที่เป็นลมเป่าไปนะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องกดปุ่มหยุดที่ตัวควบคุมนะครับ เราสามารถให้โปรแกรมเล่นไปเรื่อยๆโปรแกรมก็จะทำการอัปเดตค่าต่างๆ ทางฟิสิกส์ให้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นอิทธิพล หรือว่าความเปลี่ยนแปลงได้ทันที เช่น ผมจะลองขยับดูนะครับ เห็นไหมครับ ก็เหมือนกับเราเอาพัดลม ไป จ่อ แบบนี้นะครับ เราอาจจะทำการเพิ่มพลัง ลมให้แรง ขึ้น อีก แบบนี้นะครับ และให้เราสร้างแผ่นนะครับ เพลน อีกแผ่นหนึ่งขึ้นมา ขยายนิดนึงนะครับเราทำการหมุน แผ่นเพลนแผ่นที่ 2 เนี่ย เราก็จะลองขยับนะครับไปยังอนุภาคที่เราต้องการจะให้ ตก กระทบ ตรงนี้ก็อาจจะ ขยับสักนิด นึง นะครับ แบบนี้ แล้วก็ลองเล่นดูนะครับ จะเห็นว่าอนุภาคนั้นเนี่ย ทะลุนะครับ ทะลุผ่านแผ่นเพลนที่เราสร้างขึ้นมาไปได้ ให้เราสร้างแผ่นเพลนที่เราสร้างมาใหม่ ให้สามารถเกิดการชนกับพาร์ติเคิลได้นะครับ โดยให้เราเลือกเพลนแล้วก็ไปที่ช่องฟิสิกส์คลิกที่คำว่า collision ตรงนี้นะครับ แล้วก็ดูผลนะครับ จะเห็นว่าพาร์ติเคิลเนี่ยจะไม่ทะลุผ่านแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วครับ แต่จะเกิดการชนแล้วก็กระเด้งกระดอนไปนะครับตามหลักของฟิสิกส์นั่นเอง เราก็สามารถแทนค่าตัวพาร์ติเคิลนะครับด้วยอ็อบเจกต์ได้ โดยการเลือกการเรนเดอร์นะครับให้เป็นแบบอ็อบเจกต์ ให้กลับไปที่หน้าจอนะครับ สร้างวัตถุต้นแบบ ก็จะสร้างเป็นอีโคสเฟียมสักหนึ่งตัว ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ Particle เปลี่ยนรูปแบบ การเรนเดอร์จาก Halo เป็น Object นะครับ เลือกวัตถุที่เราสร้างมาคือ Ecosphere วัตถุก็จะถูก แทนที่นะครับ ก็แสดงผลเป็นรูปแบบของการพุ่งเข้าไปชนแบบนี้นะครับ ดสอบดูผลได้นะครับ เราก็สามารถปรับแต่งค่าวัตถุได้ตามต้องการเหมือนเดิมนะครับ โดยการปรับแต่งที่ตัว material ก็เปลี่ยนสีได้นะครับ ปรับได้หลาย ๆ อย่าง อาจจะปรับมุมกล้องสักนิดนึงนะครับ แล้วก็ทำการเรนเดอร์ดูได้แบบนี้ระหว่างทดลองนะครับเปลี่ยนเป็นสนามพลังแบบอื่นๆได้นะครับ แล้วก็ดูผล เช่นตอนนี้เนี่ยเป็นแบบพัดลมนะครับเป็นแบบลม เราก็อาจจะเปลี่ยนสนามพลังตรงนี้ ให้เปลี่ยนเป็นแบบอื่น เช่นเป็นแบบ แม่เหล็กเป็นยังไงเห็นไหมฮะก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป หรือเปลี่ยนเป็นแบบโวเทคก็จะเป็นการแบบหมุนๆ แบบนี้นะครับ ซึ่งเราก็สามารถทดลองได้หลายๆแบบครับ